ท่านจำได้ไหมคะว่ากระบวนการทอผ้าของชาวไทยครั่งณ บ้านผาทั่งตำบลห้วยแห้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีมีอะไรบ้าง ช่างน่าทึ่งลึกซึ้งและละเอียดอ่อนจริง ๆ นะคะ ตั้งแต่การปลูกฝ้ายซึ่งเป็นฝ้ายตุ่นฝ้ายโบราณค่ะ ผ่านกระบวนการอิ่วหรืออิ้ว การดีดการหล่อการปั่น การเปียการเพียนกว่าจะเข้าสู่กระบวนการทอ ซึ่งการทอนั้นก็ไม่ธรรมดาค่ะ มีเทคนิควิธีรายละเอียดอันปราณีแล้วก็ น่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะ และตอนช่วงท้ายพลาดไม่ได้ค่ะ กับชุดเครื่องนอนก่อนวิวาของศูนย์ผ้าทอลายโบราณผาทั่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกมาแล้ว เป็นรางวัลที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกด้วยค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนผ้าจุกลายโบราณช่วงนี้เราจะทอผ้า9สีกับ5สี ซึ่งเป็นจุดเด่นของผ้าทอลายโบราณ วิธีการจกนะคะก็จะจกทีละหมู่ ทีละหมวด ทีละสองรูฟืมหนึ่งรูฟืมแล้วก็สามรูฟืมมันก็จะเป็นเส้นๆของอการจุกผ้าโบราณ แล้วการทอผ้าของชาวลาวเวียงลาวข้างเนี่ยครับมีจุดเด่นยังไงบ้างครับ ที่ต่างจากที่อื่นจากต่างจากที่อื่นก็ใช้แม่สีแม่สีค่ะแม่สีนี่จะ อ่เศษนะคะแล้วก็เหลืองสุดฮะแล้วก็แดงสุดคือราวข้าง แล้วก็ซิ่วฮะอ่าเขาเรียกดำขาวเขาอันนี้คือจะเป็นเม็ดสีเลย แล้ววิธีการโจกกับการทำแบบตะกอเนี่ยครับมันต่างกันยังไงครับผมฮะต่างกันเพราะว่าเราเก็บลายเนี่ยค่ะใส่ในไม้ดิวข้างล่างครับแต่อันนี้เขาแค่สองตะกอ อ่าอ่าแล้วก็เก็บไม้ดิวเนี่ยค่ะลงเก็บลายไว้ด้านล่างเลย พอเก็บลายไว้เป็นร้อยร้อยๆไม้พันไม้เขาก็จะยกยกไม้ดิวเนี่ยค่ะมาสอดแล้วก็จกไปตามลายที่มีอยู่ ทุกกีทุกคนเนี่ยจะต้องทอของใครของมัน เป็นเอกลักษณ์ของใครของมัน แล้วใช้เวลาทำนานขนาดนี้ราคาแพงนะครับผมค่ะก็ผืนหนึ่งใช้เวลาทอ3 เดือน ก็ผืนหนึ่งก็หมื่นแปด ค่ะแล้วก็หมื่นเก้าสองหมื่นอยู่ที่ความยากของลาย แล้วก็ใช้เวลานานถ้าเป็นผ้าไหมนี่ก็เป็นแสนค่ะโอ้แล้วราคาแพงสุดที่เคยขายนี่คือหลักแสนแสนแสนกว่าบาท แสนกว่าบาทอ๋อคุณแม่ครับจริงๆแล้วลายที่เราต้องการก็คืออยู่ด้านล่างใช่ไหมครับ ที่เราทอทางดีนะคะจะอยู่ด้านล่าง แต่ถ้า ถ้ามองไม่เห็นก็ต้องใช้กระจกส่องอเวลาเราทอเนี่ยจะทอด้านบนอ่าครับ แล้วมันมีความหมายไหมครับ แต่ละรูปค่ะ ถ้าตัวนี้นะคะก็เป็นลายดอกคว่ำดอกหงาย เกิดมาเป็นคนเนี่ยค่ะอยากคว่ำมือหงายมือ เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ ค่ะ ถ้าตัวนี้ลายลูกมอมนะคะลูกมอมพระเทพท่านก็ไม่รู้ ลายลูกคุณทองแดงพี่คะท่านก็หัวเราะกากเลยนะคะอ่าถ้าข้างล่างนี้ก็จะเป็นลาย ัอกลางเป็นใหญ่เป็นตูและอย่ากลางเด้อแล้วก็แต่งด้วยดอกพิกุลแต่งด้วยดอกแก้วค่ะ แล้วก็จะมีข้างบนก็จะมีลายอ้อแอเหนื่อยนักหยุดพักก่อนอย่าให้ทำงานโหน่าสนใจจังเลยครับ คุณแม่เดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูได้ไหมครับ ค่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะคุณผู้ชมครับไปดูเลยครับผม แล้วฉันจะพา เธอออกไปด้วยกัน ให้ได้รู้ได้พบได้เจอ รากดีๆแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ให้ได้รู้ได้พบได้เจอ เรื่องราวดีๆอีกมากฟ้ายังมีมากมาย แล้วฉันจะพาเธอแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณแม่ ค่ะอยู่ที่บนศูนย์ ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่งค่ะ ก็บริเวณนี้นะครับ เป็นบริเวณที่จัดแสดงแล้วก็จัดจำหน่ายใช่ไหมครับผมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทอนะครับ อ่าอย่างเช่นลายนี้นะครับที่เราไปดูกันมาเมื่อกี้ค่ะ นี่ก็คือแบบสำเร็จรูปแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือทอทอเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะมาทอด้านบน ทอด้านบนเสร็จเราก็มาเย็บมือค่ะนี่ค่ะอันนี้เย็บมือทั้งผืนค่ะ อันนี้เขาเรียกถักกระดูกมื นะคะ ถ้าผืนหนึ่งเนี่ยค่ะใช้เวลาทอประมาณ 3 เดือน ตัวข้างบนนี้จะเป็นลายกระต่ายชมจันทร์ค่ะ ลายใหม่ล่าสุดค่ะ แล้วข้างล่างจะเป็นลายขอกลางเป็นใหญ่เป็นโตและยากลางเด้อค่ะ แล้วนอกจากผ้าสิ้นนะครับ มีผลิตภัณฑ์อื่นอีกไหมครับ อ่ามีค่ะ อ่าอันนี้ก็จะเป็น เป็นหมอน ใช่ไหมครับค่ะ ตัวนี้ลายหมอน ลายพญานาคลอยน้ำอ่าซึ่งตัวนี้นะคะ เขาจะเตรียมไว้ทำไมเขาเรียกชุดเครื่องนอนก่อนวิวาเขาจะเตรียมพวกนี้ค่ะ ไว้รับไหว้พ่อแม่เจ้าบ่าวอ๋อค่ะาอันนี้จะเป็นเสื้อสูทค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าเสื้อสูทชาย อันนี้จะเป็นลายลายแต่งลายเอื้อรัดเอื้ออาทรนะคะอ่าซึ่งเสื้อของเราเนี่ยค่ะก็จะติดอันดับหนึ่งได้ห้าดาวนะคะ ก็มีโมโพช แม่ครับอันนี้คือชุดเครื่องนอนที่บอกว่าไปประกวดชนะมาใช่ไหมครับผมค่ะเขาประกวดอะไรกันบ้างครับผมอ๋อครั้งแรกเลยค่ะพวกเราก็ประกวดได้ที่หนึ่งของประเทศหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก่อน พอครั้งที่สองเราก็ประกวดชนะเลิศอ่าระดับประเทศของภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการเกษตรพอครั้งที่สามเราก็ประกวดชนะเลิศของเชิงพาณิชย์ ชุดเครื่องนอนก่อนวิวาแล้วก็ครั้งที่สี่เราก็ประกวดชนะเลิศ ของยูเนสโกแล้วก็พระองค์ท่านประเทศท่านหาเสด็จที่ศูนย์แล้วถ้าผมอยากจะเป็นลูกเขยของชาวลาวข้างเนี่ยครับต้องมีเงินเท่าไหร่ ถึงจะขอลูกสาวได้ครับ ค่ะอันนี้นะคะอะอยู่ที่การพอใจแล้วก็อยู่ที่การว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดี นะคะ สมัยก่อนก็จะไม่แพงประมาณอาค3 4พันแต่เดี๋ยวนี้นะคะเฉพาะผ้าคลุมเตียง ผืนละห้าหมื่นอ่าแล้วก็จะมีทั้งชุดเลย นะคะทั้งชุดเลยเนี่ยประมาณ2องแสนแล้วตอนคุณแม่แต่งงานเนี่ยเท่าไหร่อะครับผม แต่งตอนนั้นอ่นสินสอด 29,000 แล้วก็ทอทอง4 บาทโอ้โหสมัยก่อนนี่คุณแม่นี่ฮอตมากๆเลยครับ แล้วก็สงสัยทอเก่งมากๆด้วยใช่ไหมครับในยุคนั้นเป็นคนที่ช่างคิดช่างทอ แล้วก็ออนุรักษ์ ภูมิปัญญาไว้ตลอดอะค่ะ อย่างนี้ผมอยากเห็นผ้าที่แพงที่สุดของที่นี่ครับ มีให้ดูไหมครับหนูจะพาไปครับ โอเคครับผม โอ้โหคุณแม่ครับนี่คือ 1 0 0 0 0แบาทเลยเหรอครับ ต่อชิ้นค่ะโอ้โหแล้วมันมีความพิเศษยังไงครับผม พิเศษก็คืออันนี้นะคะถ้าตัวนี้จะย้อมด้วยเปลือกกล้วย แล้วก็ต้นกล้วยค่ะ แล้วก็หมักโคน ถ้าพิเศษก็จะมีลายบ่งบอกว่าเป็นลายที่พื้นบ้านของเรา ตัวข้างบนนี้จะเป็นลายดอกผักแว่นครับซึ่งทำยากมากที่สุด แล้วก็มาตัวนี้เขี้ยวหมาน้อย อ่ามาตัวนี้ก็งูพันเอื้อ ค่ะ ถ้ามาตัวนี้ก็ลายขอขือบ้านเมืองมีขือมีเปอ่อ่า ถ้าตัวนี้ดอกปีบดอกกาสลองที่เหมือนว่านะคะ ครับ อ่า มาตัวนี้ก็จะเป็นลายขอหลวงน้อย ของงบประมาณทางหลวงค่ะ ได้น้อยก็ทำลายขอหลวงน้อย แล้วก็นี้ก็ลายดอกแก้วนะคะ ทุกผืนเนี่ยค่ะ ต้องใส่ดอกแก้วเพื่อให้มันโดดเด่นครับ แล้วมาข้างล่าง ข้างล่างนี้ก็มีเขี้ยวหมา ถ้าตัวนี้ก็ลายสร้อยสาอ่อนน้อมถ่อมตุน อันนี้ก็มีก็ปิดลูกไก่ห้วยขาแข้งโอ้โหคคือ ความยากทั้งในการทอแล้วก็การทำสีนะครับ สมแล้วครับที่ราคาแพง แล้วอย่างอันนี้นะครับผมอ่าถ้าอันนี้นะคะก็ทำยากอีกเหมือนกัน เป็นผ้าคามหมักโคนแล้วก็ข้างน้ำสอง ถ้าขดตัวข้างบนนี้ก็คาดด้วยเข็มขัดนะคะครับอ่า ตัวนี้ก็จะเป็นลายมะเขือผ่ามะเขือผ่าพงภาษาลาวอ่าครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะแต่งด้วยโอ้แอเหนื่อยนักหยุดพักก่อน ตัวนี้ลายดอกพิกุลนะคะอ่ามาลงมาลงมาก็เป็นมะเขือผ่าพอเสร็จแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะ ลายขอมือในที่เราปั่นฝ้ายข้างล่างค่ะ ครับ เป็นสีธรรมชาติ ใช่ค่ะ แล้วก็มาตัวนี้ลายหนวดมังกรค่ะตัวนี้ก็มีลายขอกลางเป็นใหญ่เป็นโตและยากลางเลยครับแล้วชื่อใหญ่จริงๆ ก็ตัวนี้ ลายดาวค้ำเดือนค่ะ พอถึงวันเพ็ญเดือน 12 ไม่ต้องหาเลิกหาชัยแต่งงานได้เลยค่ะ แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ให้ได้รู้ได้พบได้เจอ เรื่องราวดีๆอีกมากฟ้ายังมีมากมาย แล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลม ให้เธอหนีไปจากความวุ่นวาย ไม่ต้องคิดอะไร จำฉันมาไปด้วยกัน